ประโยค Bienvenue en Thaïlande แปลว่า ประเทศไทยยินดีต้อนรับ ให้สังเกตว่า ภาษาไทยใช้คำว่ายินดีต้อนรับเป็นคำกริยา แต่ในภาษาฝรั่งเศสใช้เป็นคำนาม ประโยค Merci madame แปลว่า ขอบคุณครับคำว่า madame แปลว่าคุณผู้หญิง ในที่นี้แทนด้วยคำว่าครับ เนื่องจากผู้พูดเป็นผู้ชาย